งปาบายาเอ้ชีตามกูมาคิดถึงเลยมาหาปาบายาเอ้ชีวัน n คิดก็เลยขอมาปาบายาเอ้ปาบายาแสนดีส่วนเธอมายาปาบายาเธออีช็อตเอาทูปา It's me เอาไว้แค่ดวงจันทร์แต่กูพาชีวิตถึงผูโต For h a r a s i see all r a s you wanna be ตามกูไปดูโชว์ชีวิตนาพร้อมโกในกระเป๋าแบงก์โตเทคช็อตพร้อมโรนารักกำลังโตชีวานาปีตอนที่กูโชว์สเต็ปโดนใจ ตอนที่กูโฟล์ Oh b a b y แอบมองพี่อยู่ก็บอกอ่ะเพลงพวกมึงไม่ได้ออกอ่ะสาวตามมาอยู่ตลอดชีบอกกูขอแค่กอดกันชีวานาจริงไหม ท่าหรือยังเกิดเป็นคนแต่มึงน่าอายจังสกิลคราฟวันยังมาโชว์พลังไอแวนโอ้เบย์ปาปายาเอ้ชีตามกูมา คิดถึงเลยมาหาปาปายาเอ้ชีวันคิสก็เลยขอมาปาปายาเอ้ปาปายาแสนดีส่วนเธอมายาปาปายาจะอีช็อตเอาทูปาปาปายาสเต็ปกูทำกับมึงจอด มาชี้เทควันจันทร์พร้อมกับอังคารชอกันมึงจำชี้ลำคาญชี้วอนนะพี่บาลพาหนูถัวยานใช้เข้าไปตั้งค่าโอทีชี้เป็นเชื้อราที่สุด ในปัตตภีโอ้เบย์ปาปายาเอ้ชี้ตามกูมา คิดถึงเลยมาหาปาปายาเอ้ชีวันคิสก็เลยขอมาปาปายาเอ้ปาปายาแสนดีส่วนเธอมายาปาปายาเธออีช็อตเอาทูปา